10%ของเงินทุนโอเค มา 18 บาทเลยควรเอาอังุนมาอีก โอเค อีก 2 บาท สวยงาม60 บาท แล้ว เดี๋ยว ขออนุญาต ปรับไมต่อกัน เลยก็แล้ว กัน โอเคหกโมงแล้วค่ะสำหรับเวลาเก้าโมงนี่ หลังๆมาหนูนะไม่ค่อยได้เล่นแล้วเนาะ หนูนะจะเปลี่ยนไปเล่นช่วง 10โมง11โมงเมื่อสั่งกะช่วงบ่ายแทนเออเวลาแบบคนที่แบบเล่นอะ เอ่อเขาก็พยายามเปลี่ยนเวลาเรียนไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันจังเวลาเขาเรียนปุ๊บ มันถือว่าค่อยเข่าเลย ตอนแรกหนูนากับว่าช่วงเนี่ยมันเข่าดีละแต่คือจังว่ามันอัปเดตไปแล้วเนาะคะ่ะ ที่เคยบอกออก้อนนานี่ที่ว่ามันบอกเข่าเลยอะ โอ้โห แถวหนึ่งมา3ส6บาท โอเคอังุนอีกได้มาอีก 4 บาทค่ะ โอเคค่ะบวกมาอีก42บาท เดี๋ยวฮอดว่าสิมูนาจะปรับใหม่เนาะ เดี๋ยวกดไปเรื่อยๆดีกว่า โอเคเมื่อนี้เขาเล่นแบบชิวๆก็แล้วกันเนาะ เดี๋ยวค่อยโยกไปเล่น อ่าพี่จี อีกรอบนึงกันแล้วกัน โอ้โหยี่สิบหกบาท โคตรเอา โอเคยี่สิบหกบาทแล้วค่ะ ค่อยๆโคตรไปเฮ้ยมงคุณมา แจกัน โอ้โห แจกันว่าตกล็อกสามโอเคค่ะ บวกมาอีกหกบาท สำหรับผู้ใดที่บ้านในเขากลุ่มเทเลแกมนะคะโอ้โห โบนัสฟันสิงโตเข่ามาแล้ว ชี้โคตรเอามาเป็นอย่างค่อยมากเข่าไม่ในหน่อยวะเพราะไม่ร้อยหาสิบนี่ไม่ค่อยเข่าเลยนะลองสังเกตบ้างเนาะอ่าโอเคมันสิงโตค่ะกลางโอ้โหดับโบโอ้โหแม่งโดด โดดไปค่ะเออดับอยู่โอเคโอ้โหฟันถึกมากค่ะบิ๊กวินเข่าหกสิบบาทเฮ้ยเอาอยู่ เอาอยู่นะไปโอ้โหโล โอเค เออดาบอยู่สวยงามโอ้โหมาอีกดาบแล้ว60บาทจังไงต้องไปคว้าค่ะ โอ้โหโลโล่สามช่องเลย อ่าอาการนี้ก็คือมันว่าแจกเนาะค่ะถือว่าโอเคนะ โอ้โหโลโอเค ค่ะกะยังดีกว่าบ่ได้เลย ยังดีกว่าบ่ได้ดาบเลยอะ่ะเพราะว่าปกติหนูนะนี่กดได้ตะโลเนาะ โอเค บวกมา174บาท ถือว่าดี234 บาท ขออนุญาตปรับไม่ก้อนเนาะค่ะ อ่ะ เดี๋ยวใส่ชิมหาเนาะเพราะว่ามันท่าได้หอด300สวย 30 บาท โอเคบวกไปอีก 30 บาทค่ะขาดดี60เออ ประมาณ50 60อะเดี๋ยวหนูน้อยจะได้ปรับไม่เป็น 30 บาท สวยงามขอโลดิ โอ้โหโลบอมา โลบอมาค่ะชิมหาบาท โอเค หลังๆว่านี่หนูนะเห็นคนในกลุ่มเล่นเอ่อพวกโลมาหลายเนาะคะ่ะ หนูนะกะเออ ดีใจด้วยแบบ คนมาเล่นโลมา กับหนูนะเนี่ยเพราะปกติเห็นแต่เขาเล่นแต่แบบพี่จีพี่จีอย่างกับพี่จีเนาะโลมานี่คน คนไม่ค่อยเล่นกันแล้ว เอ้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาท เฮ้ย เฮ้ย บิ๊กวินเขาร้อยหกสิบห้าบาท ที่หนูนะ บอกว่าโลมาคนไม่ค่อยเล่นแล้วเพราะว่ามันได้ซ่าเนาะ ไปสามสิบบาทค่ะ โลมานี่มันค่อนข้าง ที่จะได้ซ่า บางคนแบบใจฮอนเนาะเฝ้ากดเฝ้าได้เฝ้าแล้วเอี่ยงเสียแต่ว่า หากมีเวลาหนูนะ แนะนำว่าเล่นโลมาดีกว่านะคะหากสมมติว่าเก็บได้จากแบบจากสมมติว่าเขามีร้อยนึงเสียเออได้เครดิตฟรีมาร้อยนึง เอามาเล่นโลมา ดันมาได้จากสามสี่ร้อยเสียเอาไปเล่น เอ่อพี่จีโตกะได้เนาะค่ะ เออโอเคมา เอ้ยแจกัน สวยงามโอ้โหได้โลอีกร้อยเจ็ดสิบบาท สามสิบบาทค่ะ โคตรเอาสอองร้ยสิบบาทโอเคเออโอ้โหเชี้ยโคตรเอาสามร้อยเฮ้ยส้อยว่ะบิ๊กวินเขาอีกแล้วบิ๊กวินอีกแล้วเนาะค่ะเจ็ดร้อยโอเคเดี๋ยวปรับไม่เป็นหกสิบบาทโคตรเอาสี่สิบาทค่ะแจกกันมาแจกกันมาโลตกโอ้โหมามามาโลกสองเชี่ยโคตรเสียดายว่ะ โอ้แตกดียนะตะวามันไม่ค่อยหลายปันไหนอะยี่สิบบาทจะว่าไม่ค่อยหลายก็ไม่ได้เพิ่นว่างเนี่ย เพิ่นว่าอย่างวะอืมดอกใหญ่ๆกับเขาตะวามันกระดูดขึ้นแน่เออต้องบองสียต้องวางเสียสำหรับช่วงเก้าโมงที่ที่หนูนะไม่ค่อยได้เล่นเนี่ย หลายคนอาจจะพูดนะคะว่า มันไม่ค่อยเข่าแล้วโอ้โหสองร้อยชี้สองร้อยี่สิบบาท ไอช่วงเก้าโมงอ่ะหนูน้าเล่นดูอีดีเล่นแบบ เล่นแทบทุกครั้งเลยอะ่ะก้อนน่ะเนี่ย เราัาที่นี่มันพวกเขาเนาะคะ่ะ โอเคมาอีก80บาท เพราะว่าเวลาเขาเล่นแบบเวลาเดิมซ้ำๆดูๆอะ่ะ มันติจำเวลาเขาเรามันกระสิดูดช่วงเวลานั้น เออเพราะว่ามันหัวเขาึงมาเล่น เวลายีแท้ๆเอาร้อยยี่สิบบาทเลย โอเค ไป ไปไปค่ะ เออโอ้โหสามร้อยสี่สิบยังวะ เฮ้ย ไม่มานะ ทันสีแล้วโอเคอีกร้อยนึงเดี๋ยวปั๊มไห้ เออ โอ้โหสามร้อยมาอังุนเขา จังไหนโอ้โห ถือว่าขืนไว้ ไว้อยู่นะเอาค่างอ่ะเดี๋ยว โอเคอ่ะมาแล้ว ปรับเป็นร้อยห้าสิบแล้วค่ะ กะ มีดูดคืนแน่แล้วกะไห่คืนแล้วค่ะ ผู้ใดที่เรียนตามกะ ต้องยอมรับความเสี่ยงน้ำเนาะ เพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้เหรียญได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะอมว่วานก็มีคนมาบอกว่า ย่าไปเล่นมันเล่นบดได้ยีหลีดอก กะอยากให้เขากุมมาเนาะค่ะ คนที่เบานี่อยากให้เขากุมมาอีหลีเพราะว่าคนที่มันถอนเบิดมือน่ะมันมีหลีเนาะค่ะ มันถอนแบบโอ้ยเศร้า เทียง แรง ก็คือแบบเช่นดิฟีเราถอนอ่ะ เห็นเรากะชื่นใจนะคะโอ้โหมาอีก800บาทเฮ้ยมาว่ะ เฮ้ยได้ยุนะ สวยงามพันแปด ขึ้นขึ้นลงลงอะค่ะ หากซีเลนโลมาต้องใจเย็นๆกับมันแน่แต่ว่ามันแจกแน่นอน เลือกเวลาเล่นดีๆนี่ได้แน่นอน เออ โอ้โหร้อยห้าสิบบาท โอเค เห็นบอกต่อไห้ว่ามันแตกหน่อยย่างหน่อยมันก็คืนมาให้เขาจักแบบหาสิบาทตั้งแต่แต่เห็นว่าหาสิบาทเดี่ยมันคืนแล้ว เอาสิงโตได้มาอีกร้อยนึง อันนี้คือเท่าทุนที่เขากดไปเมื่อกี้แล้ว เห็นว่า เขาก็กดได้ต่ออีก สวยลอยหนึ่งส่วนมากนี่ เวลามันเสียมันสิบ่ได้เสียแบบเต็มไม่เนาะค่ะเพราะว่ามันแตกเกือบทุกเทียเลย ลองไปกดพี่จีเทียบกันเบิ้งอะไรเนาะค่ะพี่จีสิบไม่กับโลมาสิบไม่ถ้าพี่จีแตกพี่จีได้หลายกว่าแน่นอนค่ะแต่ว่าหากโลมาเอ่อมันแตกมันแตกเรื่อยๆอ่ะมันสิประมาณว่าหลักหลักทุนของเขาไปได้ให้มันได้เหรียญยาวๆเนาะค่ะหากผู้ใดมากแบบซี่อะแนะนำเป็นโลมาดีกว่า เออไป โอเค สามร้อย สามร้อยมา โอเคพันหา โอเค อีกหาสิบบาทค่ะองุนเออ แจกกัน ขอดาบฟ้าดิโลมาค่ะ โอเค ได้เข่าฟรีสปินแล้วค่ะ ได้ฟรีสปินสี่ครั้ง โอ้โหถือว่าโอเคละหนูนาคิดว่าซัมนี่ถือว่าโอเคแล้วเนาะค่ะ เคอเะหาสิบบาท โอ้โหเก่าร้อยเฮียโคตรเอา โอเคค่ะฟิสปินรอบนี้ดูนะได้มาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะ ถือว่าโอเคเลยสำหรับกระมงนี่อืมหนูนาคิดว่าตะกี้มันไปได้ไกลกว่านี้เอ่อก้อนหนาทีมันที่อัปเดตอะหนูนาคิดว่าตอนเก่าโมงหนูนาเล่นได้หลายกว่านี้เนาะคะ่ะ เออ แต่ตอนนี้ก็คือเียนได้แค่ 2,914 บาท เออ ถือว่าหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวนุนักอะขอพอสัมนีก็แล้วกันเนาะค่ะ เดี๋ยวขอฝากไว้แน่กับช่องลักปันสล็อตแล้วก็อย่าลืมสล็อตเซียนพร้อมเนาะค่ะเอ่อรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นเนาะหากชื่นชอบถูกใจก็กดติดตามไว้ได้เลยเนาะค่ะเขามีเทคนิคสล็อตโลมามาเล่นให้เบิงกันซูมือเนาะโอเคเดี๋ยวเรื่องในนุนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะปวดแคลเออเดี๋ยวมือหลังก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเป็น หานั่งเล่นที่จีแล้ว โอเคพอกันไม่มือหลังเนาะค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ